ล่าสุด 16 พฤษภาคม 64 ฟังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงิน 1,200 บาท เพิ่มเงินบัตรคนจนได้วันไหนกันแน่ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็อยู่ในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะก็ตามที่พานหัวข่าวเลยนะคะ มีคำถามสอบถามกันเข้ามานะคะว่า เงิน 1,200 บาทนี่ คือเงินอะไรนะคะ จะได้วันไหนกันแน่นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารทางช่องก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้ กด ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ ท่านจะได้รับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสาร พร้อมๆ กันเลยค่ะ สำหรับคำถามจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะ ว่าส่วนมากสับสนนะคะว่าเงิน 1,200 บาทนะคะ จะได้รับวันไหนกันแน่ใช่เงินเยียวยาหรือเปล่านะคะ จะอธิบายแบบนี้นะคะสำหรับเงิน 1,200 บาทนี้นะคะ ไม่ใช่เงินเยียวยานะคะ ซึ่งเป็นเงินที่ทางรัฐบาลนะคะ เพิ่มกำลังซื้อนะคะ เพิ่มเงินเข้า เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะ ซึ่งก็เพิ่มให้เดือนละ 200 บาทนาน 6 เดือนนะคะ ซึ่งแน่นอนนะคะไม่ใช่ได้ทีเดียว 1,200 บาทค่ะ และอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าเงิน 1,200 บาทนี้นะคะ จะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้เลยหรือไม่นะคะ ก็ไม่ใช่ได้เดือนพฤษภาคมนะคะไม่รวมกับเงิน 2,000 บาทนะคะพ่อแม่ ม่พี่น้องจ้าเงิน 1,200 บาทนี้นะคะจะเริ่มให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564นะคะ ก็เริ่มให้เดือนละ 200 บาทนะคะ นาน 6เดือนจนถึงเดือนธันวาคม2564ค่ะ และสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างนะคะ เงินจำนวนนี้นะคะ 200 บาทนี้ที่เพิ่มให้ในทุกเดือนนะคะ จะเป็นรวมกับเงินรูดซื้อสินค้าที่ คุณพ่อคุณแม่ได้กันนะคะ 200 กับ 300 บาทนั่นเองนะคะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ 200 บาทก็จะเพิ่มอีก200 เป็น 400 บาทค่ะ ถ้าได้รับเดือนละ 300 บาทก็จะเพิ่มอีก200 เป็น 500 บาท และที่แน่ ๆนะคะ เงินในส่วนตรงนี้นะคะต้องรูดซื้อสินค้านะคะ ภายในเดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ ค่ะก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเงิน 1,200 บาทนะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ทางช่องก็มาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเป็นประโยชน์นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไป ให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ